พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ครั้นพระราชโอรสนั้นมีพรรษาได้สิบปี พระเจ้าวิเทหราช ผู้พระชนกก็สวรรคตมโหสถได้ถวายราชสมบัติ แด่พระกุมารนนั้น แล้วทูลลาไปอยู่ราชสำนักพระเจ้าจุลนีพระราชายุวราชนั้น ตรัสว่าท่านบัณฑิต ท่านอย่าทิ้งข้าพระเจ้า ผู้ยังเยาว์ไปท่านเปรียบเหมือนบิดาที่ข้าพระเจ้าเคารพยิ่ง แม้พระนางเจ้าปัญจาลจันทีผู้เป็นพระชนนีก็ตรัสวิงวอนพระโพธิสัตว์ว่า ที่นี่ข้าพระเจ้าไม่มีญาติ ท่านเป็นเหมือนญาติคนเดียวของข้าพระเจ้า ท่านไปแล้ว ข้าพระเจ้าก็ไร้ที่พึ่ง ท่านอย่าไปเลย มโหสถทูลว่า ข้าพระองค์ได้ถวายปฏิญญา ไว้แด่พระเจ้าจุลนีพระชนกของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ไปไม่ได้ ส่วนประชาชนต่างก็คร่ำครวญอย่างน่าสงสาร มโหสถ พาบริวารของตนออกจากพระนคร ไปปัญจาลราชธานี พระเจ้าจุลนีทราบว่ามโหสถมาถึง ก็เสด็จออกต้อนรับด้วยพระองค์เองนำเข้าพระนครด้วยบริวารเป็นอันมาก ประธานเคหสถานใหญ่โตที่มโหสถเคยอยู่ และโภคทรัพย์สมบัติอื่น ๆ ที่ประทานแล้วครั้งก่อน ตั้งแต่นั้นมามโหสถรับราชการอยู่ในราชสำนักนั้น ที่ราชสำนักนั้น มีปริพาชิกาคนหนึ่งชื่อเพรี เข้าไปฉันพระตาหาร ในพระราชนิเวศเป็นประจำ นางเป็นบัณฑิตฉลาดยังไม่เคยเห็นมโหสถ แม้มโหสถก็ยังไม่เคยเห็นนางเช่นกัน ฝ่ายพระนางนันทาเทวี ไม่ชอบพระไทย พระโพธิสัตว์ว่า ได้ทำให้บุคคลผู้เป็นที่รักของพระองค์ลำบาก พระนางจึงรับสั่งเหล่าสตรีคนสนิทราวห้าร้อยคน ให้คอยจับผิดมโหสถ แล้วทูลยุยงให้ขัดใจกับพระราชา วันหนึ่ง ปริพาชิกาฉันแล้วออกไป ได้เห็นพระโพธิสัตว์มาที่อุปถาพระราชา พระโพธิสัตว์ไหว้ปริพาชิกาแล้วยืนอยู่สถานที่สมควร ริพาชิกาคิดว่า ทราบมาว่า มโหสถนี้เป็นบัณฑิต ควรจะทดลองดูว่า เป็นบัณฑิตจริงหรือไม่ จึงยกมือขึ้น แบมือออกทำเป็นเครื่องหมาย แล้วมองดูมโหสถ ถามปัญหาด้วยใจว่า พระเจ้าจุลนีนำมโหสถมาจากประเทศอื่น ทุกวันนี้ พระองค์พระราชทานอะไรให้ท่านหรือไม่ มโหสถรู้ความหมายที่นางเพรีปริภาชิกาถาม จึงกำมือเข้า ตอบปัญหาด้วยใจเช่นกันว่า ข้าพระเจ้ามาตามปฏิญญาณของพระราชา แต่พระราชายังเหมือนกับกำพหัดไว้มัน ยังไม่พระราชทานอะไรอะไรเพิ่ม จากที่เคยพระราชทาน แก่ข้าพเจ้าครั้งก่อน นางเพเรรู้ความหมาย จึงยกมือขึ้นรูปศีรษะของตน ถามปัญหาด้วยใจว่า ถ้าท่านลำบากเหตุไรจึงไม่บวชเหมือนอัตมา พระมโหสถจึงลูบท้องของตน หมายความว่า ข้าพเจ้ายังมีบุตรและภรรยาที่ต้องเลี้ยงดู จึงบวชยังไม่ได้ นางเพรีถามปัญหาด้วยเครื่องหมายแห่งมือเช่นนี้แล้ว จึงไปสู่อาวาสของตน ฝ่ายมโหสถไหว้นางแล้วเข้าเฝ้าพระราชา พวกสตรีที่พระนางนันทาเทวีสั่งไว้ ยืนอยู่ที่หน้าต่าง เห็นกิริยานั้น จึงไปเฝ้าพระเจ้าจุลนี ทูลยุยงว่า มโหสถ กับนางเพรีปริภาจิกา อยู่ในที่ลับสองต่อสอง ได้ปรึกษากันร่วมมือชิงราชสมบัติ พระราชาตรัสถามว่า พวกเจ้าได้เห็นอะไร หรือได้ยินอะไร สตรีเหล่านั้นทูลว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า เมื่อวานปริภาชิกาฉันพัตหารแล้ว ลงจากปราศาสเห็นมโหสถ แบมือแล้วเหยียดออก หมายให้รู้ว่า ท่านสามารถยึดราชสมบัติให้อยู่ในเงื้อมมือของตนได้หรือไม่ ฝ่ายมโหสถเมื่อแสดงอาการจับดาบ ได้กำมือเข้า หมายให้รู้ว่า อีกไม่กี่วัน เราจะตัดศีรษะ พระราชา แล้วชิงเอาราชสมบัติ ไว้ในเงื้อมมือ ปริพาชิกายกมือขึ้นรูปศีรษะ หมายให้รู้ว่า ท่านจะตัดศีรษะพระราชาเท่านั้นหรือ มโหสถ ลูปท้อง หมายให้รู้ว่า เราจะตัดกลางตัวเสียด้วยข้าแต่มหาราชเจ้า ขอพระองค์อย่าได้ประมาท ควรที่พระองค์จะฆ่ามโหสถ ตัดไปแต่ต้นลมเสียก่อน พระเจ้าจุลนี ทรงดำริว่า มโหสถไม่น่าจะคิดทำร้ายเรา เราถามปริพาชกก็จะรู้ความ